พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสเต็มศึกษา ด้านการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพดีวิธีหนึ่งครับ เพราะสามารถผลิตพืชได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมือนกับต้นพันธุ์ทุกประการ แต่วิธีการนี้ก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างในการเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ความรู้ และทักษะเฉพาะด้านครับ สวทช ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์จัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง และพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยโครงงาน ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยมีคณะนักวิจัยของ สวทช เป็นพี่เลี้ยง นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะปฏิบัติแล้ว ยังต่อยอดให้โรงเรียน ที่มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถมีศักยภาพที่จะส่งมอบพันธุ์พืชพื้นเมือง และพืชเศรษฐกิจ จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ชุมชน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อการถ่ายทอด การจัดการเรียนรู้ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แก่โรงเรียนในกลุ่ม ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาโดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร